นี้เขาอยากเติมเพิ่มเพื่อให้ดูได้รูปมากขึ้นนะคะ เพราะว่าฟิลเลอร์เดิมเนี่ยมันเริ่มยุบตัวลงนะคะในวันนี้หมอก็จะเติมเพิ่มไปนะคะ เพื่อทำให้คนไข้เนี่ยดูมีทางที่สมส่วนมากขึ้นนะคะใน 2 บริเวณนี้นะคะแล้วก็แก้ในส่วนของกึ่งกลางให้ดูตรงมากขึ้น